เอสาหังพันเต สุจิระปรินิบุตัมปิตังภะกวันตังสระนองกัจฉามิธรรมันจะภิกขุสังขันจะและพยาหังพันเต ตัสสะภะกวโตธรรมวินเยปปัจจัง ละหิยังอุปสัมปดังดุติยมปาหังผันเตสุจิระปรินิบุตัมปิตังภะกวันตังสระนังกัจฉามิธรรมันจะภิกุสังขันจะและหิยาหังผันเตตัสสะภะกวโต ธรรมวินเยปปัจจังละหิยังอุปสัมปดังตติยมปาหังผันเตสุจิระปรินิบุตัมปิตังภกวันตังสระนองกัจฉามิธรรมันจะภิกขุสังขันจะละหิยาหังผันเต ตัสสะภะคะวะโตธัมมวินเยปบัจจัง ละหิยังอุปสัมปดังอหังพันเตปบัจจังยาจามิ อิมานิกาสายานิวัฏฐานิกเหตตวาปปบาเจทะมังพันเต อนุกัมปังอุปาดายะดุติยมปิอหังผันเตปปัจจังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏฐานิกเหตตวาปปาเจทะมังผันเตอนุกัมปังอุปาดายะตติยมปิอหังผันเต ปปัจจังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏฐานิกหิตตวาปปาเจทะมังผันเตอนุกัมปังอุปาดายะเกสาโลมานะคาดันตาตะโจตะโจ อันตานาคา โลมา เกสาอะหังพันเตสรณะสีลังยาจามิ ดุติยมปิอะหังพันเตสรณะสีลังยาจามิ ตติยมปิอะหังพันเตสรณะสีลังยาจามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบุทัสสะอามะ หันเตบุตทังสระนองกัจฉามิธรรมังสระนองกัจฉามิ สังขังสระนองกัจฉามิ ดุติยมปิบุตทังสระนองกัจฉามิ ดุติยมปิธรรมังสระนองกัจฉามิ ดุติยมปิสังขังสระนองกัจฉามิ ตติยมปิบุตถังสระนองกัจฉามิ ตติยมปิธรรมังสระนองกัจฉามิ ตติยมปิสังขังสระนองกัจฉามิอามะผันเต ปาโนติปาตาเวระมนัยอดินนาดานาเวระมนัยอะบระมะจริยาเวระมนัยมุสาวาดาเวระมนัยสุราเมรยะมัจจะปมาดัทานาเวระมนัย วิกาละโภจนาเวระมนอยนัจจะยีตะวาดิตะวิสูกดัสนาเวระมนอยมาลากันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทานาเวระมนอย อุจจาสยนะมหาสยนาเวระมนอยจาตะรูปะรัจตะปัตติกะหนาเวระมนอยอิมานิดะสะสิกขาปดานิสมาดิยามิอะหังพันเตนิสยังยาจามิ ดุติยมปิอหังพันเตนิสยังยาจามิตติยมปิอหังพันเตนิสยังยาจามิ อุปัชฌายโยเมพันเตโหหิ อุปัชฌายโยเมพันเตโหหิ อุปัชฌายโยเมพันเตโหหิ สาธุปันเต สาธุปันเต สาธุปันเตอจจะตะเกดานิเทโรไมหังภาโรอหัมปิเทรัสะภาโรอจจะตะเกดานิเทโรไมหังภาโร อหัมปิเทรัสหาโรอจะตะเกดานิเทโรไมหังภาโรอหัมปิเทรัสะาโร อามะพันเตอามะพันเตอามะพันเตอามะพันเต หลังจากนี้จะออกไปยืนถามอันตรายิกธรรม ในระยะห่างจากหมู่สงประมาณตั้งแต่12ศอกขึ้นไป เมื่อท่านถามอาจงถึงคำว่า สั้นติเต เอวะรูปาอาบาธาปุทังให้เราตอบว่า นัตถิผันเต นัตถิผันเต นัตถิผันเต นัตถิผันเต นัตถิผันเต แล้วเปลี่ยนเป็นอามะพันเตอีกแปดครั้ง อามะพันเต เมื่อครบแปดครั้ง ท่านจะถามว่ากินนาโมสิ ให้ตอบว่าอาหังผันเต นามะ อุปัชาโยเมผันเตอายัตสมา นามะ ขณะนี้ที่วัดบวรฉายาอุปชายะคือ ปุญญาคโมและบรหมะคุตโต ให้ว่าเป็น อุปัชายโยเมผันเตอายัตสมาปุญญาคโมนามะ หรือ อุปัชายโยเมผันเต อายัตสมาบรหมะคุตโตนามะ หลังจากนี้พระสงฆ์จะเรียกเข้ามาในเขตหัตถบาทของพระสงฆ์ เมื่อเราเดินมาถึงครึ่งโบสถ์ให้คานเข่าเข้ามาจนถึงข้างหน้าอุปชายะ แล้วกราบสงโดยกราบข้างหน้าหนึ่งครั้ง ซ้ายมือหนึ่งครั้ง ขวามือหนึ่งครั้งโดยการเอี้ยวตัวเพียงเล็กน้อย ไม่ต้องขยับหัวเขา่าแล้วว่าสร้างคำพันเตพร้อมกัน โดย ถ้าบวชหลายคนให้เปลี่ยนเป็นยาจามะและอุลุมปตุโน ถ้าว่าคนเดียวให้ว่ายาจามิ และอุลุมปตุมัง ในที่นี้จะว่าแบบบวชหลายคนสั่งขำพันเต อุปสัมปดังยาจามะ อุลุมปตุโนพันเตสั่งโขอนุกัมปังอุปาดายะ ดุติยมปิพันเตสั่งขังอุปสัมปดังยาจามะ อุลุมปตุโนพันเต สังโฆอนุกรรมปังอุปาดายะตติยมปิผันเต สังขังอุปสัมปดังยาจามะ อุลลุมปตุโนผันเต สังโฆอนุกรรมปังอุปาดายะ ในท่อนสังคำพันเตนี้ สังเกตเรื่องการหยุดวักให้ดี เพราะจะต้องว่าพร้อมกัน ถ้าหยุดวักไม่พร้อมกัน จะทำให้เสียจังหวะ ข้อสังเกตคือ ในวักแรกนั้นไม่มีการหยุดวักในระหว่างเลย ต่อจากนั้นหยุดวักหลังคำว่าพันเตทุกครั้งต่อกันอีกห้าครั้ง ขอให้ว่าจังหวะให้พร้อมเพียงกัน หลังจากว่าท่อนสังคำพันเตนี้จบแล้ว พระสงฆ์จะถามอันตรายิกธรรมซ้ำใหม่ ให้เราตอบนัตถิพันเตห้าครั้ง อามะพันเตแปดครั้ง ชื่อตัวเองและชื่ออุปชายะ จากนั้นพระสงฆ์จะทำการสวดยติ จนจบ ก็เป็นอันเสร็จพิธี